เรื่องราวเรื Hello Hello เห็นอียังอยู่น้อยแม่กินข้าวแรงแล้วบอกอีพอไปหาหมอมาหรือยัง ฝาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อยบ่มียังดอกอีแม่ ลูกสบายดี าแรงแล้วบอกอีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง บอกน้องแน่ว่าการ์ตูนเอาไว้เทียนตาปาน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย บอกมียังดอก อีแม่ ลูกสบายดี